ค่ะนี่ก็คือเว็บไซต์อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ ซึ่งเป็นสารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่น่าสนใจอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น ภายในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ มาดูนะคะในส่วนแรกเลยเราจะเห็นว่ามีที่เป็นเมนูบาร์นะคะในหมวดหมู่ในเรื่องของอำเภอต่างๆ ในจังหวัด อุบลราชธานีแล้วก็รวมถึงแผนที่ทัวร์นะคะซึ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องงานหัตถกรรม งานศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญา พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น หรือเรื่องของการแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีก็ดีนะคะ ซึ่งยังมีข้อมูลที่น่าสนใจมากมายนะคะรวมถึงลิงก์ที่สามารถเข้าไปชมฐานข้อมูลท้องถิ่นออนไลน์งานข้อมูลท้องถิ่น แล้วก็รวมถึงสำนักวิทยาบริการของอุบลราชธานีนะคะที่มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นไว้ ยกตัวอย่างนะคะเเราจะเข้ามาดูที่หมวดหมู่ก่อนละกัน ในส่วนของหมวดหมู่ก็จะมีเรื่องของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญา มีเรื่องของวัดพิพิธภัณฑ์ แหล่งชุมชน แหล่งโบราณคดีแล้วก็แหล่งท่องเที่ยว จะขอแนะนำในส่วนที่เป็นบุคคล ภูมิปัญญานะคะ ก็คลิกเข้าไป ปรากฏ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลภูมิปัญญาที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะ เป็นนักปราชญ์ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ก็จะเป็นทางด้านต่างๆ เช่น อันแรกก็เป็นสวนผลไม้เรืองศักบ้านบุเปือยนะคะ เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลได้ หรือจะเป็นพระอธิการฉลองธรรมมิโกนะคะ ซึ่งก็ท่านก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของอภูมิปัญญานะคะ ยกตัวอย่างเข้าไปที่พระอธิการนะคะ ก็จะมีรูปภาพของท่านนะคะ แล้วก็จะเป็นข้อมูลนะคะรายละเอียดที่อยู่ของท่าน ว่าอยู่วัดศรีสุพลอาราม บ้านหนองช้างน้อยหมู่หนึ่งตำบลหนองช้างอำเภอม่วง 30 จังหวัดอุบลราชธานี แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อท่านได้นะคะ แล้วก็มีรายละเอียดข้อมูลของท่านนะคะว่าพระอธิการฉลองธรรมิโกเนี่ยท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะ ภูมิลำเนาเดิมท่านอยู่ที่ไหนแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสนใจ แล้วก็สะสมของเก่าเป็นทุนเดิมในเรื่องของอะไรบ้างนะคะ แล้วก็อีกทั้งยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของท่านเองนะคะ ในเรื่องที่นำวัตถุสิ่งของโบราณที่เหลืออยู่กลับมาเพื่อนำมาสร้างสรรค์นะคะ ให้ให้กับคนรุ่นใหม่ได้นำไปใช้นะคะ แล้วก็รวมถึงท่านได้สร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขึ้นภายในวัดสุศรีสุพลอารามด้วยนะคะ ซึ่งท่านก็จะมีอของเก่าแก่มากมายนะคะ ที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ก็ มีแผนที่ประกอบให้ด้วยนะคะว่าเป็นแผนที่การเดินทางจาก Google Map นะคะ ซึ่งก็สามารถเดินทางได้สะดวกนะคะไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะไปไม่ถูก ต่อมาสามารถคลิกเข้าไปที่เมนูพิพิธภัณฑ์นะคะ ที่เป็นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนะคะ ของวัดศรีสุพลอาราม ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ วัตถุสิ่งของเก่าแก่นะคะ ที่อยู่ในวัดแห่งนี้ ที่เก็บสะสมมาแต่โบราณเลยนะคะ แล้วก็ให้คนรุ่นใหม่ได้ได้มาทำความรู้จักนะคะ แล้วก็ได้เรียนรู้กัน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุโบราณแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ ได้แก่รอย พระพุทธบาทจำลองก็ดีขันหมากขันโตกไม้เครื่องจักสารหรือมีเรื่องของเครื่องดนตรีพื้นบ้านนะคะ ก็จะมีรูปภาพพร้อมประกอบกับข้อมูลสารสนเทศนะคะ ที่ได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ ก็นำมาเผยแพร่ให้ได้ชม ค่ะก็มีข้อมูลแผนที่ประกอบด้วยนะคะว่า ถ้าเราอยากเดินทางมาชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งนี้เราจะมาได้อย่างไร ในแถบเมนูอำเภอ เราสนใจ อยากไปเที่ยวอำเภอขงเจียมนะคะ ว่าอยากรู้ว่า ที่อำเภอขงเจียมเนี้ยมีข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะ ก็จะเช่นมีวัดขงเจียม วัดถ้ำคูหาสวรรค์นะคะ แล้วก็มีตึกขาวมีวัด ถ้ำเหวสินชัย รวมถึงแม่น้ำสองสีนะคะที่ขงเจียม สมมติว่าเราสนใจอยากดูแม่น้ำสองสีว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะคะ เราก็เข้ามาชม มีภาพบรรยากาศที่ได้จัดเก็บบันทึกข้อมูลไว้ แล้วก็มีรายละเอียดนะคะ ซึ่งแม่น้ำสองสีแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านด่านตำบลคงเจียมอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ก็จะมีข้อมูลรายละเอียดมีรูปภาพประกอบนะคะ ก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปจัดทำเป็นรวบรวมเป็นรายงานต่อไปได้นะคะ แล้วก็มีแผนที่ประกอบเช่นกัน ในส่วนเมนูแผนที่ทัวร์นะคะ เราก็เข้ามาดูตัวอย่างของงามหัตถกรรม งามศิลปะวัฒนธรรมนะคะ ซึ่งก็เป็นข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บภายในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ จะเห็นว่าเป็นตัวอย่างนะคะ ที่มีการจัดเก็บข้อมูล โดยเป็นเรื่องของหัตถกรรมแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมนะคะ แล้วก็มีการ จัดเก็บลงไปในแผนที่นะคะ ซึ่งในแผนที่ก็จะเป็นเส้นทางการทัวร์นะคะ ไปยังจุดต่างๆ อย่างเช่นยกตัวอย่าง หมายเลขหนึ่งที่กำกับไว้จะเป็นเรื่องของหัตถกรรมผ้าทอไหมบ้านคำปูนนะคะ ซึ่งถ้าเราก็สามารถคลิกเข้ามาดูที่รูปภาพนะคะ ก็จะเห็นว่าที่ตั้งของหัตถกรรมทอ ผ้าไหมบ้านคำปูนนะคะ อยู่ที่อำเภอวาลินชำราบนะคะ ก็ถ้าสนใจเนี่ย เราก็คลิกเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ เขาก็จะให้รายละเอียดว่า ในสถานที่แห่งนี้เนี่ย ที่บ้านคำปูนเนี่ย